วัสดีครับ ในคลิปวิดีโอที่แล้วของบทที่ 4 นะครับ ในเรื่องของการแก้ปัญหาข้อข้องทางด้านฮาร์ดแวร์ เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับถึงกระบวนการแก้ปัญหานะครับกระบวนการแก้ปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดจากฮาร์ดแวร์นะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นในเรื่องของกระบวนการแก้ปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดจากซอฟต์แวร์นะครับว่ามันมีอะไรบ้าง ใช้ใช้งานไปสักพักหนึ่งนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์เกิดแฮงขึ้นมา หรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมที่เราใช้งานอยู่เกิด หยุดทำงานกระทันหันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับ แล้วก็มีวิธีการแก้ไขอย่างไรนะครับ ลองมาติดตามในคลิปวิดีโอนี้ครับสวัสดีครับ ในคลิปวิดีโอนี้นะครับ เราจะมาเเรียนรู้ถึงแนวทางการแก้ปัญหาข้อขัดข้องนะครับ ที่เกิดจากตัวซอฟต์แวร์นะครับ และวิธีการแก้ไขนะครับปัญหาที่เกิดจากตัวซอฟต์แวร์นะครับ มันก็มีได้หลายด้วยกันหลายสาเหตุนะครับ ก็คือเครื่องค้าง หรือว่าโปรแกรมที่เราใช้งานเนี่ยค้างไปเฉยๆนะครับ อยู่ๆใช้งานไปตามปกติแล้วอยู่ๆเครื่องอาจจะเกิดค้างนะครับ หรือแฮงไปดื้อๆ นะครับ ที่เราเรียกว่าเครื่องแฮงนะครับ ขยับเมาส์หรือใช้แป้นพิมพ์ทำอะไรโต้ตอบไม่ได้เลยนะครับ ซึ่งพอจะมีวิธีการแก้ปัญหานะครับดังนี้นะครับ เช่นปัญหาที่1นนะครับก็คือเรื่องของเครื่องแฮงนะครับ เราก็ทำอะไรไม่ได้นะครับกดปุ่มอะไรไม่ได้นะครับ หรืออาจจะกดได้เราก็ใช้วิธีการกดปุ่ม 3 ปุ่มนะครับก็คือ Control แล้วก็ปุ่ม Alternate นะครับแล้วก็ปุ่ม Delete 3ปุ่มนี้นะครับ ให้ผู้ใช้หรือผู้เรียนเนี่ยกดพร้อมกันนะครับ มันก็จะเป็นหน้าจอประมาณนี้นะครับ เราก็เลือกเป็น Task Manager นะครับซึ่งตรง Task Manager ตรงนี้ก็จะมีโปรแกรมที่ค้างการทำงานอยู่นะครับ ซึ่งอาจจะเป็นโปรแกรมที่ทำเป็นโปรแกรมที่ มีส่วนทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ค้างนะครับ เราก็สามารถเลือกเสร็จแล้วเราก็เลือก end task นะครับเลือก end task เสร็จ แล้วเราก็ปิดตรง task manager นี้ไปนะครับ ก็จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถทำงานกลับมาทำงานได้เป็นปกตินะครับ นะครับ นั่นคือประเด็นที่1นนะครับ ส่วนประเด็นที่2นะครับหากเครื่องแฮงไปนะครับ โดยไม่สามารถโต้ตอบอะไรได้เนี่ยให้กดปุ่ม power หรือปุ่มเปิดนะครับเปิดปิดเครื่องนะครับ ค้างไว้ประมาณ 3-5 วินาที เครื่องก็จะดับเอง หรือกดปุ่มดีเซ็ตนะครับ เครื่องบางรุ่นก็จะมีปุ่มดีเซ็ตนะครับก็จะทำให้เครื่องดับเอง แล้วหลังจากนั้นก็กดเปิดขึ้นมาใหม่ ใช้งานขึ้นมาใหม่ได้นะครับ1กรณีนะครับ ส่วนกรณีถัดมาก็คือเรื่องของความ ผิดปกติของตัวระบบปฏิบัติการคือความผิดปกติของตัวคอมพิวเตอร์ ตัวระบบปฏิบัติการที่เราเรียกว่า Windows นะครับมีความผิดปกติคือใช้งานแล้วมันเกิดขึ้นหน้าจอบูตสกรีนนะครับซึ่งมันจะเกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งนะครับถ้าหากตัวระบบปฏิบัติการหรือตัวฮาร์ดแวร์ไม่มีปัญหานะครับ ถ้าเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะใช้วิธีการติดตั้งตัว Windows หรือติดตั้งตัวระบบปฏิบัติการใหม่ นะครับนั่นคือในหนึ่งอีกหนึ่งกรณีที่มีปัญหานะครับหรือการตรวจสอบว่าเราติดตั้งไดรเวอร์อุปกรณ์ไดรเวอร์ก็คือตัวขับเคลื่อนอุปกรณ์ในตัวคอมพิวเตอร์เนี่ย ถูกต้องไหมนะครับ เราก็จะมีวิธีการนะครับ ก็คือให้เราไปที่ My Computer หรือ h i s PC ก็ได้นะครับใน้แต่ใน Windows 8 นะครับ ให้คลิกขวานะครับ แล้วก็เลือกเป็น property นะครับเลือกเป็น property นะครับ หลังจากนั้นมาดูที่ device manager นะครับ การจัดการตัวอุปกรณ์นะครับ คลิกเข้าไปนะครับ ตรงหน้าจอนี้จะแสดงสถานะนะครับ ถึงว่าอุปกรณ์ตัวใดที่มีปัญหานะครับ จะฟ้องขึ้นมาว่า เช่น unknown device ตัวนี้นะครับ unknown device นะครับ ซึ่งจะฟ้องเลยว่าอุปกรณ์ตัวไหนที่มีปัญหาทำงานไม่ได้นะครับ หรือไม่มีไดเวอร์ไม่มีตัวขับเคลื่อนในการใช้งานนะครับ เราสามารถตรวจสอบตรงนี้ได้และสามารถที่จะติดตั้งตัวซอฟต์แวร์เข้าไปได้นะครับ นั่นก็คือกระบวนการติดตั้งตัวซอฟต์แวร์ไดเวอร์เข้าไปอีกนะครับครับ หรือตัวปัญหาข้อขัดข้องที่เกี่ยวกับเครื่องติดไวรัสนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันนะครับเราก็จะสามารถติดตั้งตัวซอฟต์แวร์สแกนไวรัส นะครับ ซึ่งในเครื่องนี้นะครับผมก็ได้ติดตั้งตัวซอฟต์แวร์ที่เราเรียกว่า not 32 antivirus นะครับเวอร์ชัน8นะครับติดตั้งไปเรียบร้อยนะครับ เพื่อเป็นการป้องกันนะครับแก้ปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดจากตัวไวรัสคอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้เราเรียกว่า not นะครับโปรแกรม not 32 antivirus นะครับ หรือกรณีที่ โปรแกรมรวนนะครับ โปรแกรมรวน เนื่องจากไวรัสก็เช่นเดียวกันนะครับ ไวรัสเนี่ยจะมีหลายสาเหตุ โปรแกรมรวนบ้าง ข้อมูลหายบ้าง ข้อมูลถูกซ่อนบ้างนะครับ หรือกรณีโปรแกรมประยุกต์บางตัวจะมีปัญหาบ่อยครั้งขณะเปิดใช้งานนะครับ อาจเป็นเพราะว่าโปรแกรมประยุกต์นั้นมีอาการรวนหรือไฟล์ที่เราติดตั้งเนี่ยไม่ครบมาตั้งแต่ต้นนะครับ หรือเกิดการเสียหายของไฟล์เกิดขึ้น นั้นวิธีการก็คือการ ถอนโปรแกรมตัวนั้นไปแล้วก็ติดตั้งลงไปใหม่นะครับ และนี่ก็คือวิธีการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องทางซอฟต์แวร์นะครับ และวิธีการแก้ไขซึ่งซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามีปัญหาเนี่ยแก้โดยวิธีการถอนการติดตั้ง แล้วก็ติดตั้งลงไปใหม่นะครับ วิธีง่าย ๆก็แค่นี้นะครับ ซึ่งผมหวังว่าในคลิปวิดีโอนี้ นักเรียนนักศึกษาสามารถที่จะแก้ปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดจากทางตัวซอฟต์แวร์ได้นะครับ แล้วคลิปวิดีโอถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของการแก้ปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดจากตัวผู้ใช้นะครับ ติดตามในคลิปวิดีโอถัดไปครับครับเป็นอย่างไรบ้างครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นเเรื่องของกระบวนการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดจากตัวซอฟต์แวร์นะครับ ซึ่งมีกระบวนการหรือว่ามีปัญหาข้อขัดข้องที่ตัวซอฟต์แวร์เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะแก้ปัญหาได้อย่างไร นะครับ มีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับ ในคลิปวิดีโอนี้เราก็สอนไปแล้วนะครับ ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับ ก็เป็นเรื่องของออปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดจากตัวผู้ใช้เอง ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาหลักก็ได้นะครับ ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่นะครับ ซึ่งคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าผู้ใช้ไม่ได้สั่งการให้ทำงานที่ผิดๆนะครับ มันก็จะทำงานที่ไม่ผิดนะครับ แต่ถ้าผู้ใช้สั่งงานให้ผิดแล้วเนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะทำงานผิดไปตาม คำสั่งด้วยนั้นผู้ใช้งานเนี่ยก็เป็นสำคัญ นั้นโปรดติดตามในคลิปวิดีโอถัดไปของบทนี้ครับ